ราพบกับพี่หนึ่งนะคะมานะคะทุกคน วันนี้นะคะ ทุกคนเราจะมาเล่นซ่อนแอบนะคะใช่นะคะเราจะเล่นเกมตกปลาแบบกันเล่น เราจะมาเริ่มเป่ายิงชุบกันเลยนะคะใครชื่อเกดแม่มีใครชื่อเกดค่ะทุกคนมาเดีวเรามาเริ่มหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเป่ายิงชุบกันเลยนะคะ ทุกคน มายางยิงยาวปักกระเป๋ายิงชุบ นะคะพี่หนึ่งก็เป็นคุณแอบเอากล้องมานับนอกนะหันหน้าไปนับข้างนอกเลย มาได้เลย ตอนนี้หนาวมากนะคะ ใครที่เป็นเอฟซีพี่นะคะ ก็จะรู้นะ นะคะน่า้ต่อมาจะบอกเลยนะคะพี่โปนะคะเขาเข้ามาแล้วแต่เขาไม่เห็นพี่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 โบนะคะเออเรยวโบกินคือเดียว มันก็เมนเหม็นสบู่ด้วยเนี่ยอย่าท้าตาดน้ำขาวนะ ได้ ขอขนมได้ไหมอันเดียวแกยิบเ้าไปยิบพอเดียว เอาอะไรดูถือกล้องให้มา โบไปแอบเลยเดี๋ยวพี่จะนับโอเคพี่หนึ่งไม่เห็น หาแบบแป๊บเดียวอะค่ะ พี่วิเคราะห์เก่งไหพี่แอบดูปะเนี่ยมันเลยถ้าแอบดูจะ จะโหวตพี่หนึ่งคนเดียวปวดคือ พี่แห้ไม่แอบดูวะก็พี่ได้ยินเสียงรถไฟข้างบนนู่นสรุปเพนหนึ่งนะคะ ก็หมดคลิปไปแล้วนะคะ อย่าลืมถ้าอยากให้มี EP สองนะคะเล่นมาเยอะๆเลย อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็สกกาให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย